สวัสดีค่ะ คลิปวิดีโอนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของการแทรกสัญญลักษณ์พิเศษนะคะ หรือว่า insert symbol นะคะสัญญลักษณ์พิเศษนะคะที่จำเป็นต้องใช้ หรือข้อความบางข้อความที่ไม่สามารถคีย์เข้ามาได้ผ่านทางแป้นพิมพ์นะคะ ตัวอย่างเช่น ตัวอักษรกรีกโบราณนะคะ ตัวเลขโรมัน เครื่องหมายต่างๆ เป็นต้นนะคะ ปัญหาเหล่านี้ผู้ใช้สามารถ แก้ไขได้โดยทำได้ดังนี้นะคะ 1. คลิกที่ปุ่ม Ribbon Insert นะคะ แล้วก็เลือก Symbol ค่ะ หลังจากนั้นนะคะเราก็คลิกเลือก More Symbol นะคะ เพื่อค้นหา หรือเลือกรูปแบบตัวอักษรพิเศษอื่นๆนะคะ เราสามารถเลือกได้ตามความต้องการนะคะ หลังจากนั้นให้เราคลิก Insert อีกครั้งหนึ่ง แล้วคลิกปุ่ม Close นะคะ เราก็จะได้สัญลักษณ์ที่เราต้องการแล้วค่ะ